พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนงานประชุมวิชาการนานาชาติ APCG 2018 นอกจากการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และการวิจัยให้กับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษแล้ว การสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับนานาชาติ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น สามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงครับ ในปีนี้ประเทศไทย มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15 Asia Pacific Conference on Giftedness หรือ APCG 2018 ในหัวข้อ Inspiration Motivation and Creativity Leading the Way to Giftedness ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 สิงหาคม 2561 ไฮไลท์ของงานประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในด้านการส่งเสริม และการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย และการจัดการด้านการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาของเยาวชนผู้มีพรสวรรค์ในศตวรรษที่21 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ APCG 2018 Youth แคมป์ณบ้านวิทยาศาสตร์ศิรินทร์ซึ่งมีเยาวชนที่มีพรสวรรค์จากภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกจำนวนกว่า 250 คน มาร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์อาทิการฟังบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดและลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานและการไปทัศนศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยณเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ www.apcg2018.org ร่วมส่งเสริมอัจฉริยภาพโดยสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานพันธมิตร